เพื่อนๆก็หมั่นคนนะครับ อย่าปล่อยหม้อทิ้งไว้นะกดลงไปตรงๆครับจะช่วยให้กรอบนะครับ ใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยยำของเราปะเสิร์ฟกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับ วันนี้เบสจะมาสอนทำยำเล็บมือนางนะครับ ใส่กุ้งปลาหมึกเนาะเบสก็จะมาสอนทำตัวน้ำยำก่อน ใครที่ไม่เคยทำน้ำยำนะครับ น้ำนั้นจะเป็นน้ำตาลเชื่อม ขั้นตอนนี้เป็นวิธีที่สำคัญนะครับ ใครจะไปต่อยอดทำธุรกิจจะไปทำกินทำขาย ดูวิธีการนี้ได้เลยนะครับ สูตรหลักๆ ของน้ำยำเบสจะใช้ปริมาณน้ำเปล่า 500 ml น้ำกระเทียมดองนะครับ 50 ml น้ำมะขามเปียกอย่างดี ใช้ 1 ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อน ช้อนโต๊ะครับเกลือ 1 ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวนะครับแบบนี้ 2 ก้อนนะครับปริมาณตามสูตรเพื่อนๆก็ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม น้ำสูตรนี้นะครับจะเป็นน้ำไม่ได้เคี่ยว ให้มันงวดจนเป็นเหนียวเบสจะใช้เป็นน้ำเหมือนน้ำ เอาไว้ทำยำนะครับเมนูยำต่างๆ ที่เขาขายตามตลาดนะครับยำสดจะเป็นอันนั้น เวลาเห็นเขาตักน้ำสีน้ำตาลขึ้นมา คือ นั่นแหละน้ำตัวนี้ที่เบสจะสอนทำในวันนี้นะครับถ้าใครอยากจะเคี่ยวให้เขาเหนียวนะครับให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้น โอเคตามนี้นะครับไม่มีอะไร ายากเดี๋ยวเวจะไปสอนหน้าเตาเลยครับไปเลยครับ และในขั้นตอนแรกนี้นะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับ เอาหม้อตั้งไว้บนเตาแบบนี้ใส่น้ำนะครับ500 ml ใส่น้ำกระเทียมดอง50 ml ครับ น้ำตาลทรายครับเกลือครับน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับ ให้เราเปิดไฟได้เลย ไฟใช้เป็นเบอร์กลางนะที่สำคัญนะครับ ใส่ใบเตยลงไปด้วยเพิ่มความหอมนะ นี้เตยก็เป็นของเก็บมาจากที่บ้านเองครับขยำขยำใบเตยหน่อยนะครับเพื่อจะให้กลิ่นเขาออกมา หลังจากนี้นะครับ จับเวลา 15 นาทีครับในการเคี่ยวเอาแค่ 15 นาทีพอนะครับ ถ้าใครชอบเขาเหนียวข้นนะครับ ก็สักครึ่งชั่วโมงหรือ 40 นาทีก็ได้นะครับเขาก็จะเหนียวข้นหนืด แต่เบสจะชอบเป็นน้ำใสๆนิดนึงพอเวลา เราทานยำเนี่ยเราซดน้ำเนี่ยเขาจะได้อร่อยนะครับ บางคนเอาไปทานไปกับแก้มกับข้าวเนี่ย ก็จะได้ชิมน้ำตักน้ำชิมด้วยบางที เป็นน้ำตาลเคี่ยวมาก ๆ พอไปทำยำจริงๆมันจะหนืดๆเกินไปนะครับ เดี๋ยวเราก็รอตรงนี้นะครับให้เขาเดือด 15 นาทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน มื่อผ่านไป 5 นาทีนะครับ ให้เราเอาตัวของใบเตยออกนะครับนะ เดี๋ยวถ้าเราต้มนานกว่านี้นะครับเขาจะเละเนาะแล้วก็กลิ่นของเขาจะออกมากจนเกินไปอันนี้จะหอม อ่อนๆติดปลายลิ้นนะครับจะให้ได้กลิ่นใบเตยนิดนึงครบเวลาแล้วนะครับนะเราก็กดหยุดแล้วเราก็ปิดไฟที่หม้อเราได้เลย จะเห็นได้ว่าตัวน้ำเขาจะเริ่มงวดขึ้นนะเขายังร้อนจัดอยู่ ขั้นตอนนี้นะครับเราต้องพักเขาให้เย็นสนิทเลย หลังจากนี้นะครับเขาก็จะงวดขึ้นนะจะหนืดขึ้นนะถ้าเพื่อนๆเคี่ยวนานกว่านี้นะครับ พอเขาทิ้งให้เย็นแล้วเขาก็จะยิ่งหนืดขึ้นกว่านี้อีกเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในขั้นตอนที่เราไปล้างเท้าไก่นะครับหรือว่าตีนไก่นั่นเองวิธีการทำเนี่ย เขาทำยังไงให้กรอบแล้วก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปเลยครับ แล้วเรามาในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า เบสจัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับการยำนะครับ เครื่องเขาก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึง แต่ถ้าเราเซตไว้แล้ววิธีการยำก็แค่แป๊บเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในอันนี้อันแรกนะครับ ก็จะมีผักชีฝรั่งนะครับ หอมเลื่อยนั่นเอง ขึ้นช่ายนะครับนะเบสก็จะหั่นรวมกันแบบนี้เลย แล้วก็ใส่ภาชนะเตรียมรอไว้แบบนี้นะครับทำให้อ่าเวลาเราหยิบยำเนี่ยก็จะง่ายนะครับหยิบทีเดียววันนี้พริกเลือกใช้ 2 ชนิดนะครับเป็นพริกจินดาแดงนะครับเดี๋ยวพริกจินดาเราจะมาตำนะครับเดี๋ยวพริกขี้หนูสวนเนี่ยเราจะมาซอยเล็กๆเวลายำ เนี่ยก็จะได้หอมๆนะครับจะมีความหอมของพริกขี้หนูนะไฮไลท์ของเรานะครับคือเล็บมือนางหรือเท้าไก่นั่นเอง มีกุ้งมีปลาหมึกนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวรองมานะครับมะนาวนะครับมีหอมแขกครับหั่นเรียบร้อยมะเขือแล้วก็กุ้งแห้งนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวเท้าไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะหั่นนะครับให้เป็นครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปจะสอนนะการทำให้กรอบนะครับทานอร่อยบอกเลยว่าจะไม่มีกลิ่นสาบจากตัวที่เขาแช่มาอย่างแน่นอนนะครับเป็นสารฟอกขาวนะครับในขั้นตอนถัดไปจะเป็นวิธีการล้างนะครับเราไปดูกันได้เล เยครับเรามาในขั้นตอนการหั่นเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าตัวเท้าของเล็บมือนางเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็จะแบ่งโดยการแบบแบ่งฝั่งละ2นะครับก็หั่นลงไปแบบนี้ได้เลย อย่างนี้นะครับ เห็นไหมก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้ ก็จะได้ 2 ชิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเป็นหั่นให้ดูอีกสัก 2ชิ้นพอง่าย ๆนะครับ วันนี้ไปซื้อมาโลละ 80 กว่าบาทนะครับ จากห้างที่เป็นห้างขายส่งนะครับ หั่นตรงกลางนะครับ แบ่งเป็น2ฝั่ง กดลงไปตรงๆครับได้แบบนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเบสขออนญาตหั่นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ ขั้นตอนนี้นะครับเบสตั้งน้ำด้วยอุณหภูมิไฟกลางนะครับ ใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อเราจะลวกตรงนี้ไม่ถึง 1 นาทีนะครับ ประมาณสัก40วิหรือ 50 วิเท่านั้นเองนะน้ำต้องเดือดจัดแบบนี้เลยนะครับ เท้าไก่นะครับหรือเล็บมือนางเบสล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาลงทันทีนะครับ ลวกนานเขาจะเละนะครับ เท่านี้นะครับลวกเพื่อฆ่าเชื้อ ปิดไฟครับ เอาขึ้นทันที ถ้าบางคนนะครับวิธีการนี้นะครับเขาจะไม่ลวก พอเขาไม่ลวกเนี่ยพอเวลามายำเนี่ยเขาจะมีกลิ่น จะเป็นกลิ่นของตัวที่เป็นน้ำยาฟอกขาวนะครับนะจะมีติดอยู่ ให้เพื่อนๆ แนะนำให้เพื่อนลวกแบบนี้ดีกว่าปะเราไปดูกันในขั้นตอนถัดไปเลยครับ ว่าทำไงให้กรอบครับ และในขั้นตอนนี้นะครับ เราเอาน้ำแข็งใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับนะน็อกน้ำแข็งครับ ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ น้ำแข็งนำโซดานะครับจะช่วยให้กรอบนะครับ ใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยอืมจับเวลา 20 นาทีนะครับ ก็จะทำให้เล็บมือนางเนี่ยกรอบนะครับ อร่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้เราก็ไปเตรียมพวกอซอยพริกตำพริกครับเบก็จะลวกปลาหมึกลวกกุ้งไว้นะครับ นะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการยำในขั้นตอนถัดไปเลยครับ 3 2 1 ครับได้เวลาแล้วนะครับ เราก็มาดูเล็บมือนางหรือเท้าไก่ของเราจะเห็นได้ว่าตัวเขาจะค่อนข้างเด้ง กรอบยังกรอบกรอบเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ลวกเลยนะวิธีการนี้จะทำให้เท้าไก่เนี่ยเขามีความรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราไปลวกนะครับเขาจะสลายคราบพวกคราบไขมันต่างๆ ที่ยังเกาะตามตัวเขาอยู่เนี่ยเห็นไหมครับตัวน้ำแข็งเขาจะทำให้ตัวไขมันเขาเย็นขึ้นนะครับ ก็จะเป็นไข่ๆอย่างนี้นะครับหลังจากนี้นะ เราก็จับเอาแต่ตัวเขานะครับนะไม่ต้องล้างแล้ว เอาแต่ตัวเขานะ มาเตรียมตัวไปยำได้เลยครับ ล้างออกให้ ีแบบนี้เลยนะครับ มาเดี๋ยวเราไปยำกันเลยครับ และในกระบวนการยำนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้ำตัวนี้นะครับ ที่เราเคี่ยวกันตั้งแต่ตอนข้างต้น จะเห็นได้ว่าน้ำเขาจะค่อนข้างหนืดขึ้นนิดนึงนะครับนะถ้าเพื่อนๆอยากได้หนืดกว่านี้ก็จะต้องเคี่ยวนานกว่านี้สัก 40-50 นาทีหรือ 1ชั่วโมงต่อตัวนี้เบก็จะเอาเป็นแบบใสๆแบบนี้นะครับเบว่ามันน่ากินดีนะครับเพราะเวลาเรามายำแล้วมันจะมีน้ำน้ำโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยำกันเลยครับ เริ่มแรกของเมนูยำนะครับเบจะตวงตัวนี้นะครับลงไป 3ช้อนนะครับ น้ำตาลทรายครับ1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลาครับ2ช้อนโต๊ะนะน้ำมะนาวครับ2ช้อนโต๊ะนะครับ คนน้ำยำไม่เข้ากันได้เลยนะครับ คนให้น้ำตาลละลายนะครับเบจะพูดในหลาย ๆ คลิปนะครับ ว่าน้ำปลากับน้ำมะนาวเนี่ยต้องเท่ากันนะครับ ถ้าอยากได้หวานเพิ่ม ก็ให้เพิ่มหวานเข้าไป เสร็จแล้วเราใส่ตัวพริกได้เลยนะครับเบก็จะทานเผ็ดไม่มากนะครับ ก็ประมาณนี้ ดี๋จะเผ็ดจัดไปนะครับ ใส่ตัวพริกขี้หนูครับมะเขือเทศครับ ตัวผักครับ ใส่ลงไปก่อนนิดนึงเนาะไฮไลท์ของเราครับ เล็บมือนางใส่ลงไปได้เลยครับ ไม่ต้องเอาน้ำเขาลงไปนะเอาแต่ตัวเขาลงไปครับเพื่อนๆกุ้งครับปลาหมึกครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับ คนแค่นี้พอนะเพื่อนวิธีการทำยำไม่ต้องคนเยอะ ถ้าคนเยอะจะไม่อร่อย ใส่ผักลงไปอีกรอบนึงครับ วิธีการทำยำไม่ยากครับ โรยกุ้งแห้งลงไปนิดนึงครับ เพื่อเพิ่มสีสันเนาะ ยำของเราปะเสิร์ฟกันครับน่าทานสุดยอดเลยครับ ดูครับ ก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับ จะเห็นได้ว่าสีสันของน้ำยำ จัดสีสันสวยแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นวิธีการทำให้หน้าดึงดูดในการทานนะครับนะถ้าเพื่อนๆ ใส่ตัวน้ำมะขามเปียกมากเกินไปในตัวของน้ำยำนะครับ จะดูไม่น่าทานเลยนะอันนี้เบสสอนเป็นเคล็ดลับนะครับเผื่อใครจะไปต่อยอดทำกินทำขายนะครับ ก็ ดูวิธีการที่เบสสอนในวันนี้นะครับแล้วก็ไปปรับปรุงเนาะเสร็จแล้วนะครับสำหรับยำเล็บมือนางของเราวันนี้ง่ายมาก ๆ วิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ขั้นตอนการเตรียมของก็ค่อนข้างมีหลายขั้นตอนนิดนึงส่วนตัวเล็บมือนางหรือเท้าไก่เนี่ยวิธีการทำที่เบสสอนในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะเพราะว่าการทำแบบนี้นะฮะสะอาดปลอดภัยนะล้างสารที่เขาตกค้างอยู่ออกนะครับด้วยการลวกนะแล้วมาแช่ให้เขากรอบนะครับพอเวลามายำเนี้ยอร่อยมากๆ วิธีการนี้เบ๊ก็มาสอนเพื่อนๆนะครับ ใครอยากได้สูตรก็ดูในคลิปนี้นะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆ จากคลิปนี้นะครับ ขอบคุณครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเบ๊ก็จะลงคลิปดีๆ แบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับ ขอบคุณครับ